สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อย และรายการลำดับเลขค่ะ ในการจัดรูปแบบเอกสารที่มีหัวข้อหรือเป็นขั้นตอนให้เป็นระเบียบอ่านง่าย สวยงาม สามารถใช้คำสั่งในการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อย และรายการลำดับเลขนะคะ ซึ่งใส่ได้หลายรูปแบบนะคะ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำการเลือกข้อความนะคะที่เราต้องการใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้คำสั่งที่แท็บ Home ค่ะ ในกลุ่มพารากราฟนะคะเลือกใช้คำสั่ง b u l l e t หลังจากนั้นนะคะทำการเลือกรูปแบบจาก Bullets Library นะคะ การเปลี่ยนรูปแบบของบูลเลตเป็นรูปภาพนะคะ การใส่สัญลักษณ์หัวข้อย่อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานเอกสาร แต่บางครั้งผู้ใช้อาจต้องการเปลี่ยนรูปแบบของบูลเลตที่มีในโปรแกรม เช่น การใช้รูปภาพแทนสัญลักษณ์ ก็อาจทำให้เกิดความสวยงามแปลกตาไปอีกแบบได้นะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เลือกใช้คำสั่งที่แถบ Home นะคะ เลือกคำสั่ง b u l l e t ค่ะ หลังจากนั้นนะคะ เลือก define new list ค่ะ คลิก picture นะคะ หลังจากนั้นเราทำการดาวน์โหลด คลิกปุ่ม browse นะคะ เพื่อทำการเลือกไฟล์รูปภาพนะคะเลือกไฟล์รูปภาพค่ะ คลิกปุ่ม insert คลิกปุ่ม OK ค่ะ เราก็จะได้ไฟล์รูปภาพ เป็นสัญลักษณ์นำหน้าข้อความนะคะ การใส่รายการลำดับเลขค่ะหรือว่า number list นะคะ เนื้อหาที่เป็นหัวข้อย่อยนะคะในบางครั้งต้องเป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลัง จึงควรเปลี่ยนจาก การใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อย เป็นรายการลำดับเลขนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เลือกใช้คำสั่งที่ แถบ Home นะคะในกลุ่มพารากราฟนะคะใช้คำสั่ง Number List ค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปแบบ รายการลำดับเลขจาก Number Library นะคะก็จะได้ก็จะได้รูปแบบ รายการลำดับเลขนะคะที่เราต้องการนะคะการใส่รายการลำดับเลข แบบหลายระดับนะคะ การใช้ numbering เป็นขั้นตอนระดับเดียว ถ้ามีขั้นตอนย่อยอีก จึงจำเป็นต้องมีลำดับเรียกที่เป็นข้อย่อยนะคะผู้ใช้สามารถทำได้โดยนะคะการเลือก ข้อความที่เราต้องการทำลำดับเรียกหลายระดับนะคะแล้วก็ไปใช้คำสั่งที่ แถบ Home นะคะในกลุ่มพารากราฟนะคะเลือกคำสั่ง ัลติ i ล e ว e ลิสต์นะคะ แล้วก็เลือกรูปแบบลำดับ เลขแบบหลายระดับนะคะ เราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านทบทวนได้นะคะในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ